เอาอย่างนี้ เอาอย่างนี้ เดี๋ยวผมมา เดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วกันปรับไปที่เบ็ดร้อยท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวมาดูฮะ ซื้อสเก็ตเตอร์ไอซื้อฟรีสปินนะเจ็ดพันห้ามานะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะคุ้มไหมนะครับ บวกก็หยุดฮะ ดอกนี้ เออมา ล็อกสาม สองอือเอมาเข้าสวยมา โอ้โห นี่สวยงามพระรามแปดถัดไปแปดพันเรียบร้อยแล้วมา เอาเรื่องเบื้องเตะสวยงามพระรามแปดสองพันแปดร้อย ไปอีกหนึ่งดอกพระกงพระกาดอกมงดอกไม้ชมพูไม่มาไม่ตัวต่อ โอ้โห ไม่เหลือตัวแพงๆออกแต่ไม่มีตัวเข้านะ หนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบคอมโบนี้ไปสวยฮะยังเหลืออีกสิบหมุนนะท่านผู้ชมฮะโอ้โห ความอลังการมันน่าจะเกิดกันในรอบนี้แหละแต่ไม่รู้นะว่าที่เหลือมันจะเกลือหรือเปล่านะหรือมันจะเจกไหมนะครับตัวคูณก็ขึ้เรื่อยๆตามคอมโบนะคูณแปดแล้วตอนเนี้ยสักทีไม่โดนสักที มันจะไม่ดีขึ้นเลยเลยเฮ้ยโอ้พระเจ้าช่วยกวยทอด ตะลือตกบ้านทันที ตะลือตกบ้านทันทีแล้วบวกแค่นี้เหรอเกลือนะท่านผู้ชมฮะบอกเลยเกลือฮะอุตส่าห์เบ็ดสี่ร้อยนะ เรียบร้อยเกลือ กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะ ใครไม่ทันรอบที่แล้วไม่ต้องเสียใจไปนะเฮียต้นมาอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะสวัสดีเพื่อนๆนะทางด้านกลุ่มแอปบ้านนะครับทักทายทุกท่านเลย แล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทางด้านช่องทาง YouTube ด้วยนะครับผมทักทายทุกเสียงทุกสายทุกช่องทางนะให้ทั่วถึงเลยแล้วกันนะฝากไว้ด้วยครับผมท่านชมนะทางช่องทาง YouTube นะเดี๋ยวต่อไปผมจะมีคลิปคลิปสั้นคลิปเรียวนะก็เอาง่ายๆแหละท่านผู้ชมฮะ ทำช่องมาก็อยากได้รายได้จากทาง YouTube นั่นแหละนะถ้าเป็นเพื่อนนะสนับสนุนผมทางลิงก์นะเดี๋ยวเดี๋ยวในใต้คอมเมนต์นะท่านผู้ชมฮะ ฝาก ไว้ ด้วย แล้วกันนะในคลิปเดียวนะเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะครับผมมีรางวัลพิเศษให้เพื่อน ๆ แน่นอนนะประทับใจแน่นอนนะเดี๋ยวผมพา เล่นพากยพาเอาแน่นอนท่านผู้ชมนะครับฝากไว้ด้วยนะอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะมาที่เกมไทยรีเวอร์ หรือว่าเกมตลาดน้ำดำเนินท่านผู้ชมนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่โกยได้แล้วรอบใหญ่นะ แต่ผมต้องเล่นถึงเบ็ด400 กว่าจะเข้านะแล้วมากดมือเข้ารอบท้ายๆด้วยท่านผู้ชมมา เพราะฉะนั้นเนี่ยผมดูทรงแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องดันเบ็ดสู้แน่นอน แต่ว่านะ วันนี้ทุนมาแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ เดี๋ยวจะลองซื้อฟิสปินดูสักหน่อยวันนี้ว่าจะออกมาดีหรือเปล่านะท่านผู้ชมมาเดี๋ยวผมขอกดล้างหน้ากระดานกดทิ้งไว้ก่อนสักสามสี่หมุนนะ เดี๋ยวว่ากันนะ ไปฮะขอจะเทอร์โบนะ แตกนอกถามว่าดีไหมดีฮะแต่แต่มันเหนียวท่านผู้ชมเข้าใจคำว่ามันเหนียวไหมคือ มันแจกแบบฝืดๆนิดนึงนะแต่ว่ามันจะมีจังหวะแจกมันอยู่นะครับอาจจะไม่ได้เปี้ยงปั้งเหมือนเกมอื่นๆนะทุกครั้งเลยเป็นทุกครั้งเลยเกมตลาดน้ำเนี่ยเหนียวจริงฮะ แต่ยังพอเก็บได้ฮะนะครับ ถ้าผมไม่เบียด400 คงไม่ได้ขนาดแบบเกือบครึ่งแสนอะเอาจริง ๆนะครับสเก็ตเตอร์ก็ไม่มีวี่แววว่าจะแบบเข้าครบ4 ตัวเลย เอาจริงๆนะเห็นไหมมาแค่ 2 แค่3เนี่ยแค่นั้นเองนะไม่ได้มีมีให้ลุ้นเลย สงสัยต้องซื้ออ่ะท่านชมนะครับ ยังไงก็ต้องซื้อให้ดูแหละจริง ๆนะครับ เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ เดี๋ยวผมมา เดี๋ยวผมซื้อเลยแล้วกันปรับไปที่เบ็ดร้อยท่านชมฮะ เดี๋ยวมาดูฮะซื้อสเก็ตเตอร์ไอซื้อฟรีสปินนะเจ็ดพันห้ามาไม่เป็นไรไม่เสียดายโอ้โหได้ได้เยอะด้วยว่ะได้เพิ่มมาอีกตัวหนึ่งได้ได้ทั้งหมด 5 ตัวนะเนี่ยนะสเก็ตเตอร์นะเพิ่มมาอีก2หมุนนะ จากปกติใน 4 ตัว 12 หมุนแต่ว่า5ตัวเพิ่มมาอีกเป็น14หมุนท่านผู้ชมมาเพิ่มมาอีก2หมุนนะเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจะคุ้มค่าคุ้มราคาดอกไม้ได้ไหมแถวแรกโอ้ย ถ้าดอกไม้มานะนี่รู้เรื่องก็เพิ่งแตกเลยนะเมื่อกี้นะแปลงร่างเป็นวายแน่นอนนะสองตัวสองสามแล้วล็อกโหดด้วยเกมเนี้ยนะ ล็อกไวโหดๆมาหลายดอกเลยนี่ไงล็อกทีละสองทีละสามเคยเจอมากสุดนี่ห้ามั้งนี่ไงมาแล้วท่านผู้ชมฮะดอกประทับใจมาแล้วนี่ไงอะไรก็ได้จัดไปนะตะกูลหกมาไม่มีด้วยอะไปรอบต่อไปนะเหลือเก้าหมุนท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูฮะนะ ไปฮะ โอ้โหฝืดๆนะฝืดๆนะ นี่จะได้คืนไหมเนี่ย เออมาสักทีเรียบร้อยครับผม ท่านผู้ชมมาแถวไกล ไม่ถึงด้วยว่าแล้วไงนะได้ค่าซื้อฟิลิปปินส์คืนแล้วกำไรประมาณสองพันสองประมาณสามพันอะเอ้า ประมาณสามพันนะกำไรตัวเนี้ยเหลือค่าหมุน เดี๋ยวมาดูกันว่าจะแตกดอกใหญ่ไหมแต่ว่าก็อุ่นใจละ ได้ค่าซื้อฟิลิปปินส์คืนนะ ดูยาวๆฮะเหลืออีกค่าหมุนนะ ถ้าเกิดว่าหมดเนี่ยถ้าแตกไม่เยอะจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดันเบ็ด้อยให้ดูท่านผู้ชมฮะ เดี๋ยวดันเบสเสีร้อยแบบตามเมื่อกี้เลยนะครับกะว่าลุ้นให้แตกแบบอลังการมาทีเดียวเลย โอ้โหแจกแค่นี้จริงๆ ด้วยท่านชมเอ้ยนะครับ ไม่เยอะไม่เยอะแตกไม่เยอะนะฟรีสปินนะอืมมา เดี๋ยวมาดู ไม่พูด พร่ำนำเพลงนะ ขอยัดปรับไปที่เบสสี่ร้อยท่านชมฮะนะ กดเลย ขอยัดกดมือนะ ถ้าบวกก็บวกมาเลย เอาให้รู้เรื่องโอ้โหโคตรเกลือเลยว่ะท่านชมฮะพอกดมือแล้วยังเกลือเลยอะเปสี่ร้อยด้วย โดนไปหน่อๆเลยนะสองพันได้นะเมื่อกี้นะ ติดมาสวย แปลงร่างวายล็อกอีกหนึ่ง มีตัวต่อพักการมาอีกหนึ่งรอบ โอ้โหแถวสามไม่มีโอ้โหเข้าวิสปินเบสสี่ร้อยคุณ เอ้ย เดี๋ยว มาดู ผมว่าต้องเกิดช็อต ประทับใจแน่นอนนะดอกนี้นะ มาเข้าวิสปินกับเบสสี่ร้อยกดมือนะ ดันเข้าวิสปินไม่ได้ซื้อนะท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูฮะว่าจะคุ้มไหมนะครับ บวกก็หยุดฮะดอกนี้ เออมาล็อกสาม สองอืมเอมาเข้าสวยมาโอ้โหนี่สวยงามพระรามแปดจัดไปแปดพันเรียบร้อยแล้วมาเอาเรื่องเบื้องเตะสวยงามพระรามแปดสองพันแปดร้อยไปอีกหนึ่งดอกอืมพระกงพระกาดอกมงดอกไม้ชมพู่ไม่หมาไม่มีตัวต่อโอ้โหมีแต่ตัวแพงๆออก แต่ไม่มีตัวเข้านะหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบคอมโบนี้ไปสวยฮะยังเหลืออีกสิบหมุนนะท่านผู้ชมฮะโอ้โห ความอลังการมันน่าจะเกิดขึ้นในรอบนี้แหละแต่ไม่รู้นะว่าที่เหลือมันจะเกลือหรือเปล่านะ หรือมันจะแจกอีกไหมนะครับตัวคูณก็คึณเรื่อย ๆตามคอมโบนะคูณแปดแล้วตอนเนี้ย สักทีไม่โดนสักที มันจะไม่ดีขึ้นเลยเลยเฮ้ยโอ้ พระเจ้าช่วยกล้วยทอดตะลือตกบ้านสักทีตะลือตกบ้านทั้งที แล้วบวกแค่นี้เหรอเกลือท่านท่านชมฮะบอกเลย เกลือฮะอุตสาห์เบ็ดสี่ร้อยนะ เรียบร้อยเกลือเกลือมาเลยโอ้เอาก็ยังดีได้มา โดยไม่ต้องซื้อฟิสิปินเข้าฟิสิปปินนอกแต่ผมว่ามันบวกน้อยเกินไปนะได้แค่หมื่นสี่เองอะเนี่ยอุตสาห์เบ็ดสี่ร้อยนะท่านชมฮะนะโอเค นะครับก็รวมๆก็จะบวกประมาณ 20,000เอ้ยประมาณไม่ใช่ไม่ใช่สิประมาณหมื่นกว่าท่านผู้ชมฮะประมาณหมื่นไปลายๆเกือบ20,000 แหละนะครับประมาณ 1 8ื่นโดยประมาณนะครับก็ถือว่าโอเคไม่น่าเกียดนะยังพอเก็บได้นะแต่ว่าผมจะไปเกมอื่นแล้วนะ ผมรู้สึกว่ามันฝืดๆไปหน่อยว่ะ นะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนเกมแล้วกัน เดี๋ยวเจอกันเกมรอบหน้านะพี่เกมอะไรนะกดติดตามกดสับสไครไว้ท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับ เดี๋ยวเจอกันรอบหน้าเดี๋ยวผมขอถอนออกสองหมื่นเลยแล้ว เดี๋ยวเหลือไว้แปดพันเจ็ดร้อยเนี่ยเดี๋ยวลุยต่อในรอบเกมต่อไปท่านผู้ชมฮะ